การออกแบบงานและการออกแบบคนให้เหมาะสมกับงาน นับเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันนะครับ โดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงเรื่องการพัฒนา หรือการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษาและการวางแผน การออกแบบงานโดยส่วนใหญ่เราจะดูจากวัตถุประสงค์ขององค์กร เราต้องดูว่าองค์กรเรามีหน้าที่อะไร องค์กรเราต้องการทำอะไร ครับและวัตถุประสงค์ขององค์กรคืออะไรนะครับพอเราเข้าใจหลักปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้ว เราก็นำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมกัน แล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระยะเริ่มต้น เราก็จะมีการวางแผนโดยการทำเป็นผังงานหรือเราเรียกว่า organization chart organization chart ก็จะแบ่งงานตามฟังก์ชันซึ่งจะ support ซึ่งจะสนับสนุนการทำงาน ให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุได้ครับซึ่งฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันที่ถูกแบ่งแยกออกมา จะต้องมีการทำงานที่สอดคล้องกันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ฟังก์ชันการทำงานแล้ว เราก็มาดีไซน์จ็อบเรามาออกแบบงานของแต่ละฟังก์ชัน ซึ่งแต่ละฟังก์ชันอาจจะมีงานหลายระดับแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของฟังก์ชันนั้น พอเราได้งานแต่ละฟังก์ชันเราก็มาวิเคราะห์ในการทำ job description หรือเราเรียกว่ารายละเอียดของงานนะครับขั้นตอนในการทำ job description เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก และขั้นตอนที่ต้องการความละเอียดสูง และความเข้าใจของคนที่จะมาทำงาน ในการทำ job description นี้ โดยปกติแล้ว job description จะประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือรายละเอียดของงาน ว่างานนั้นต้องทำอะไรบ้าง หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า what ก็จะมีการ list detail ของงาน การ list job ออกมาว่า job นั้นต้องการอะไรบ้าง 1 2 3 4 5นะครับหลังจากเราได้ส่วนที่เรียกว่า what แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดีไซน์ ในส่วนที่เราเรียกว่า how หรืออย่างไรถึงจะทำให้งานนั้นสำเร็จได้ โดยปกติแล้วส่วนที่เป็น how เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมหรือความสามารถที่เราต้องการในการทำงานนั้น ราะการทำงานปัจจุบันไม่ใช่แต่จะมุ่งหวังเฉพาะวอตหรือผลประกอบของการทำงานเท่านั้น เราจะต้องมุ่งถึง how ของคนที่ทำงานที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้งานนั้นสำเร็จบรรลุไปได้ด้วยนะครับ เมื่อเราได้ตัวตัว what ตัว responsibility เราได้ตัว how ที่เป็น behavior เป็น competency ที่จะทำงานนั้นออกมาได้แล้ว ตัวสุดท้ายเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือความคาดหวังของงานนั้นๆ นะครับ expectation ของงานนั้น ๆ ว่าเรา expect อะไรจากงานนั้นนะครับเมื่อเราได้ job description ที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้ว มีทั้งทุกส่วนที่ผมกล่าวถึงนะครับที่เราก็จะมาดูคนละนะเราก็จะมาดูว่าแล้วแล้วคนที่จะมาทำในงานเนี่ยโดยจะมุ่งเน้นไปที่ competency หรือขีดศักยภาพความสามารถในการทำงานนั้น ๆ ว่าเหมาะสมกับ job description หรือเปล่านะครับในตัว competency เองเนี่ย หรือความสามารถของคนในงานนั้นๆเองเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเราเรียกว่า core competency core competency ก็คือขีดความสามารถที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีนะครับหรือความเชื่อพื้นฐานที่ทุกคนในองค์ในองค์กรจะต้องมีผมยกตัวอย่างเช่น teamwork นะครับทุกคนในองค์กรเรา expect เราคาดหวังว่าเขาต้องมีการทำงานเป็นทีม ดังนั้น teamwork ถือว่าเป็น core competency ตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องมี ส่วน competency ส่วนที่ 2 เราเรียกว่า leadership competency หรือเราเรียกว่าภาวะผู้นำนะครับในองค์กรมันจะมีทั้งผู้นำและก็เป็นผู้ตามนะครับโดยปกติแล้วคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการ เขาก็จะมีการ identify competency ของหัวหน้างานของผู้จัดการนะที่เรียกว่า leadership competency how to lead people จากคำว่า leadership competency ไม่ได้มีเฉพาะ แต่เป็นหัวหน้างานหรือเป็น supervisor เท่านั้น leadership competency ก็สามารถ identify กับคนที่เป็นพนักงานประจำโดยที่ไม่มีลูกน้องก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่น ภาวะผู้นำในการพัฒนาตัวเองพนะภาวะผู้นำในการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง หรือภาวะผู้นำในการคิดเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับส่วน competency ตัวสุดท้ายเลยเราเรียกว่า functional competency functional competency เป็น competency หรือขีดความสามารถที่เกี่ยวกับงานนั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ถ้างานนั้นต้องทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้น competency สำหรับงานนั้นก็คือต้องมีความสามารถในการทำคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะในการบริหารจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อเราได้ทั้ง 3 competency นะครับมันจะเป็น core competency leadership competency และ functional competency ออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถดีไซน์ competency นั้นให้เหมาะสมกับ job description ที่เราออกแบบ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เราก็จะได้การออกแบบที่สมบูรณ์ของการทำงาน การออกแบบการทำงานหรือการออกแบบ competency ความสามารถศักยภาพในการทำงานของแต่ละ job เนี่ยเราไม่ได้ทำครั้งเดียวแล้วหยุดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการเข้าไปอัปเดต เข้าไปศึกษาเข้าไปรีไวซ์เข้าไปดูซิว่ามันล้าหลังหรือยัง โดยทั่วๆไปเนี่ยทุกบริษัทมันจะทำทุกปีนะครับทุกปี โดยครบหนึ่งรอบปีก็จะมีการเข้าไปรีวิวครั้งหนึ่ง การรีวิว job description เนี่ยจะเป็นการร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานนะครับ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่อะไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการเข้าไปช่วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า facilitate นะครับ ช่วยให้การดิสคัชชันช่วยเมคชัวร์ว่ามีการคุยกันมีการรีวิวกัน มีการอัปเดตกันนะครับและเมคชัวร์ว่าอะไลเมนต์ความสอดคล้องกับ job description นั้น กับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะตัวพนักงงานเอง ตัวหัวหน้างงานรวมทั้ง HR นะครับหรือทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าไปช่วยประสานงานให้ process มันหมุนไปได้เนี่ยจะทำให้การออกแบบงาน การวิเคราะห์ ศักยภาพในการทำงานหรือ competency เป็นไปได้อย่างราบรื่น การทำงานนี้จะเป็นวงจรนะครับ เป็นวงจรที่ผมบอกเป็นทุกๆปี ทุก 12 เดือนจะมีการรีวิวกันทุกครั้งนะ เพราะว่าองค์กรหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ คู่แข่งมากขึ้น คู่แข่งน้อยลง ตลาดเปลี่ยนมากขึ้น การลงทุนมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา ปัจจัยเยอะแยะมากมายนะครับ เพราะงั้นการที่เราต้องทำการออกแบบงาน การที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ competency การที่เราต้องมีการรีวิวกันทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับและขบวนการนั้นจะต้องทำโดยต่อเนื่องนะครับและสุดท้ายนี้นะครับที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบงานและการออกแบบคนก็คือ ทุกครั้งที่เรามีการออกแบบงานหรือออกแบบคน แล้วมีการรีวิวเนี่ยเราจะเห็นผลชัดเจนเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานก็คือ พนักงานจะรู้สึกทำงานง่ายขึ้น พนักงานก็จะรู้สึกว่าได้มีการ อัปเดตนะครับได้มีการมั่นใจว่างานของเขาเนี่ยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับหัวหน้างานก็ได้ประโยชน์เพราะว่าลูกน้องก็จะทำงานได้ถูกต้องมากขึ้น ถูกต้องตามที่เขาคาดหวังมากขึ้นนะครับและสุดท้ายเลยองค์กรก็จะได้ประโยชน์ เพราะว่าผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานก็จะจะดีขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพขององค์กรสูงขึ้น